จ้าให้คว่ำจนไม่คิดจะกลับมาต่อสู้อีกเลย การฝึกฝนก็คือการต่อสู้ การต่อสู้ก็คือการฝึกฝน การฝึกฝนก็คือการบอก

enemy! Ultimate! Khỏi sẽ có giáp sẽ có giáp nổi Onslaught. Khói sẽ có giáp nổi

ช็คระยะหน่อยเราที่จะอัดหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว